วัสดีค่ะ วันนี้เบลมาปรึกษาปรับโครงหน้ากับแอนเจลี่คลินิกและได้ตกลงว่าจะฉีดฟิลเลอร์ขมับและคาง เพื่อทำให้หน้าดูเรียวยาวขึ้นค่ะ ติดตามชมผลลัพธ์ได้ที่ท้ายคลิปเลยนะคะ ว่าจะออกมาเรียวสวยได้ขนาดไหนค่ะ ไม่เจ็บนะ เอาดูตัวฟิลเลอร์ก่อนฟิลเลอร์ที่พี่ใช้เป็นตัวจุยเดิมของพี่ใช้ยี่ห้อเดียวนะก็คือจุยเดิม เป็นรุ่นอัลตราพลัสแล้วก็จะมียาชาเป็นส่วนผสมด้วยนะคนแพ้ยาชาก็เลิกกินไม่ได้ ืนแต่ถ้าคนไม่แพ้ก็จะฉีดได้ จะทำให้ได้ฟิลลิ่งของความแบบผ่านฉีดจะสบายๆไม่เจ็บมากนะเราก็จะมีเป็นฟิลเลอร์ที่มีออยอ์ ใช่ไหมที่ี่เจ็นภใส่ให้ก็คือตัวบนอของเกาหลีนะคะยี่ห้อยูโรนอ ซึ่งอยู่ได้มาสี่หกเดือนแล้วก็ขานมายอตัวโบของจริงหลายยี่ห้อแต่ว่าทำไมพี่เลือกใช้ตัวนี้ เพราะว่าด้วยคอสด้วยราคาและประสิทธิภาพผลที่ได้แล้ว คุ้มกับลูกค้ามากที่สุดน้ำักสบายใจพี่ก็ฉีดต่อไปเป็นการฉีดโบท็อกเพื่อลดรอยย่นที่หน้าผากระหว่างคิ้วค่ะ